ไม่ไหมเอาเรียบร้อยครับผมสเก็ตเตอร์ มาแล้วจ้ะ เรียบร้อยไปจ้ะอืมเอา เอาอย่างได้อยู่อย่างได้ไปต่ออีกอยู่มาอีกสักอันไหมอีกสักอันไหมอืมไม่มานะ นคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเรามาลองกันเลยนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเนี่ยนะมามามาผมเคยลองเล่นไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะเขียนเนี่ยเอาเรื่องแตกแบบโคตรหนักโคตรโหดมาเปิดเบ็ดไปที่เอา30ก่อนแล้วกันนะ ไปสักสิบเปิดเพื่อนลองเชิงดูมา พ็กฮะสกัตเตอร์มาสองอืมเงียบกลิบเลย เอาหัวใจมา พอได้หัวใจมา เออ เออ อย่างได้ตัววายเชื่อม แจม อืมฮะหัวดำยังได้อยู่ขอดอกจิกแถวแรก ไม่มา อืมเอาเขาหลามมาอืม มา เขาหลามา เขาหลามาอีก ขออีกสแกตเตอร์มาสองโอ้โหแม่สแกตเตอร์ มาหล่อนดีแล้วกันสแกตเตอร์มาสองอะมาหล่อนดีแล้วกันไม่เข้าไม่เข้าเลยเพื่อนเอ้ยเอาหัวใจมา หัวใจมาอือหืเอาตัวหมดเดือด ไปอีกสักสิบเปิดเพื่อนๆนะเผื่อไม่ได้นะ เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเครดิตเพิ่มนะเพื่อนนะวันนี้เหมือนจะไม่มีดวงเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะอืมอยังไรข้ขอหลามอยู่อืมอูอ้เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาจะมาไม้สุดท้ายเพื่อนๆ อ้มาจะมา มาสุดท้าย มายังไงอ้ยมาดิ มาดิ เอาดิ เอาดิอ้ยขนมเค้กไปขนมเค้กไป อืมเอาเอามา มาสุดท้ายเพื่อนๆเลยเอาโชคดีไปดิ โชคดีไปดิคูณยี่สิบสองโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนึกว่าจะได้ไปเติมเครดิตเพิ่มนะนะเพื่อนนะมาเท่าไรสองพันสี่ครับ เอาไปไปไปต้องเพิ่มนะอย่างงี้เหมือนจะไม่มาให้นะ เอาเลยอีกหกเปิดเพื่อนเอาเงียบไปเลยครับนี่อย่างเงียบสิ มาก่อน มาก่อนกดรับอืมมาอีกหน่อยอีกดอกจิกโอ้โหแถวสามไม่ลงนั้นเมื่อนะไป เพิ่มกันเลยเพิ่มกันเลย อย่างนี้แปดสิบไปเลยเมื่อไปสามสิบเปิด ไยกันยาวๆคราวนี้ว่ายังไงเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะเมื่อดอกจิกโอ้ยโอดอกจิกกับโพดัมมาเฮาเฮาสแคปเตอร์ได้ลุ้นเฮาที่ว่ายังไงนะดอกจิกแถวสองไม่ลงนะมาอีกสิมาอีกสิขอหนักๆ มาหน่อยมาหน่อยอืมไม่มาเลยเพื่อนเลยน้ำตาจะไหลใส่เปิดแล้วเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาดอกจิกโอ้โหดอกจิกเต็มแถวไปทางนี้เพื่อนเอ้ยเอาดิเอาดินี่แหละมันต้องมาอย่างนี้ เค้กไปดิเออเออหัวสองไปอู้สแคตเตอร์อีกหนึ่งว่ายังไงสแคตเตอร์อีกหนึ่งว่ายังไงไม่มาเอายังได้ลุ้นยังได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งจะมาไหม จะมาไหมสักแคตเตอร์จ๋า มาเถอะนะไม่มานะเอาแต่ยังได้ลุ้นอีกรอบนึงเอาว่ายังไง จะมาให้หรือเปล่าสักแคตเตอร์ไม่มาแล้วแต่ช็อตนี้บวกมา7,768นะเพื่อนนะเอาเอาเราเรื่อง เอาหัวใจมาหัวใจมา เค้กโอ้โหเอาผดำมา อือหือให้ช็อตเดียวนะอเอาหัวใจมาอีกแล้ว หัวใจขอเค้กแถวสามเค้กไม่มาอืออือมา เอาติ๊กมาอือมาเออสแคตเตอร์นี่มาหล่อนดีเลยกันโคดำมาเออเอ้าเกาหลามแถวสามไปดอกจิกแถวแรกมา ดอกจิกไม่มาอืมามาเอาของอืมเอาหัวใจมานึงมันจะไม่ได้แล้วเพื่อนเลยอืมมาดอกจิกไปขอเค้กแถวสาม เค้กแถวสามโอ้โหเรียบร้อย เออสแคตเตอร์มาด้วยหนึ่งเอาหัวสองมาเอ้าสแคตเตอร์มาสามเพื่อนเลยอีกอันนึงอีกอันเดียวรู้เรื่อง อีกอันเดียวรู้เรื่องเพื่อนเลย อีกอันเดียวรู้เรื่องไหมไม่มาเอายังได้ลุ้นอยู่ ยังได้ลุ้นอยู่ ว่ายังไงฮึบฮึบไม่มาอีกเอาเรียบร้อยครับผมสเกตเตอร์มาแล้วจ้ะเรียบร้อยไปจ้ะอืมเอาเอาอย่างได้อยู่อย่างได้ไปต่ออีกอยู่มาอีกสักอันไหมอีกสักอันไหมอืมไม่มานะไปโอ้ก้าวันเพื่อนนะยังเข้าฟรีสปินเลยนะ ไปครับผมไปกันไปกันฟรีสปินสิบครั้งเอาไป ไปยังไง เปิดแรกมาเปิดสองมาเหมือนเล่นฟรีไม่ลงแล้วเพื่อนเลยเงียบกลิบเงียบกลิบเลยครับนี่ฟรีสปินไม่เข้าเลยนะ เขาหลามมา เออ ขอเค้กขอเค้ก เป็นเค้กอุ้ยเป็นคัพเค้กเฉยเลยแหมุ่นหกไปแล้วนะเพื่อนนะอืมไม่เข้าอแล้วมาหน่อยเอาขอลามมาแล้วได้แน่นอนขอโปรดำแถวแรกก่อน ขอโปรดำก่อนแถวแรก มาไม่นั่นไงเออเออโอ้คุณสิภาพโอ้โหโดนัทไปอีก อือมันต้องอย่างนี้ อือหือนี้มันอยู่เท่าไหร่ครับอีกห้าร้อยครับผมเอาเอาได้อยู่ตกติกมาเออ อือุตสาคูณยี่สิบเอ็ดเพื่อนเลยแหมมามาอีกโอ้คูณยี่สิบเอ็ดแล้วอีกครั้งสุดท้ายเมื่อนึก้อย่าบอกนะว่าไม่เข้านะ โอ้โหแต่ดอกนี้บวกมาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยแปดครับผมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่นะ แตกข้างนอกดีกว่านะเพื่อนนะแตกข้างนอกดีกว่า มา อืมมาโอดามาอีกเฮ้ยมา อืออืมส่กตเตอร์มาสามโอ้ใส่กตเตอร์สามเมื่อนแม่เหมือนจะไม่แจกแล้วนั้นเมื่อนะ เหมือนก็จะไม่แจกแล้วนะเนี่ย เงียบเลยอ่ะผมว่าหมดออโต้ชุดนี้ผมพอดีกว่านะ เงียบเลย เงียบกลิบเลย พอดีกว่าเมื่อนะเดี๋ยวจะหมดไปข้างหน้าไม่มาจริงเลยอ้าวโอเคครับ ตอนนี้ระบบมาหมื่นเจ็ดแล้วว่าน่าไปไปลีหน้ากันเลย มา ถอนไปเลยครับหมื่นเจ็ดเก้าร้อยจ้ะถอนจ้ะ